โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวัน คำว่าความรู้ของเราจึงเก่าไม่ได้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนให้ก้าวเร็วเท่าทันโลกอยู่เสมอ สมัครวันนี้แล้ว 4 ปีของคุณ จะหมุนไปด้วยสปีดเดียวกับโลก มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้